mai sau I'm so young, but I'm ราคาเมื่อตายายรี่บนกาเมื่อายที่บนกระถเดินทางจนอนาวเอข้าพามอนทางที่ครำเงเมื่อเส หนาวเดีๆยังคงต้องร้าวร้อนเป็นไปไม่พอสนุกใจว่าเธอไม่รักเราก็เจ้รอลไหลรลโลอาเท้าพวกเราเด็กชนเด็กพวกเราเด็กชาวเด็กจำกันเจ็เราเส้นกันสาวโลโที่เด็ก าวในเต้นังคงเรานอนไปไม่่อนฉันนอนกว่าใจว่าเธอไมรักเราตาลอนไหลโลกเราหัวเข่าเราเล่นเด็เรียนเราเรียนชาเรียนฉัเป็นเช่นแล้วมาเส้นดาวฉันทนที่พราะ้นเรื่อ จะเอาอะไรทูลให้ทั้งนั้นละโทยังทำฉันเจ้บช้เที่ยวโฆษณาว่าฉันคิดลงและโทษเธอไม่รักแลอกเธอไม่รักแตลอกลองดสิอกใครไม่หักเธอ Yeah. Thank you. บัติธรรมดานะฮะธรรมดาครับผมนะก็นะเอานะครับชุดละ